ช anel นี้เป็นช anel ที่ดีมากเลยนะครับ คุณควรที่จะกด subscribe ไว้นะครับ และควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ